พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช ตอนสวทช สร้างคน คนสร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศชาติในระยะยาวครับ ถ้าประเทศมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีจำนวนมากพอก็จะช่วยให้การพัฒนาสังคม และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ก้าวไปได้อย่างมั่นคงครับ สวทชดำเนินงานโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับเยาวชนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จนถึงระดับอุดมศึกษาที่มีใจรักและสนใจงานวิจัย ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เยาวชนที่ได้รับทุนจะได้รับโอกาสฝึกทักษะวิจัย ร่วมกับอาจารย์และนักวิจัยของ สวทช ในบรรยากาศวิจัยแบบมืออาชีพ ซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพ ให้เป็นบุคลากรวิจัยคุณภาพสูง นอกจากนี้ยังได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ เช่น การฝึกนำเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลงานวิจัย และผลงานวิชาการต่าง ๆ ของ สวทช ด้วย พัฒนาบุคลากรด้าน วทน โดย สวทช